พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนพาซ่านวัตกรรมไมโครแคปซูลหลายชั้นกักเก็บโรสแฟกเตอร์โรสแฟกเตอร์เป็นสารที่หลั่งจากสเต็มเซลล์ของมนุษย์ครับ มีคุณสมบัติช่วยฟื้นบำรุงเซลล์ผิวที่อ่อนแอให้แข็งแรงทำให้ผิวเรียบเนียน ปัจจุบันจึงมีการนำโรสแฟกเตอร์มาผลิตเวชสำอางค่ะ แต่ตัวโรสแฟกเตอร์เองก็มีข้อด้อยตรงเรื่องกลิ่นคาวและความไม่เสถียรนักวิจัยไทยจึงต้องหาวิธีมาแก้ไขข้อด้อยนี้ค่ะ นักวิจัย สวทช วิจัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฐานพาซาโดยการสร้างไมโครแคปซูลแบบ 2 ชั้น ประกอบด้วยพอลิเมอร์ที่เข้ากันได้กับเนื้อเยื่อร่างกายมนุษย์ ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อกักเก็บสารสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะกรดแฟกเตอร์ชนิดไพโทกรดแฟกเตอร์ที่มีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเพิ่มการสร้างเซลล์ใหม่และเพิ่มการผลิตคอลลาเจนในชั้นผิว จากการทดสอบเบื้องต้นพบว่าไมโครแคปซูลมีความเสถียรในการกักเก็บโกรดแฟกเตอร์และไม่มีกลิ่นคาว นอกจากนี้ยังช่วยทำหน้าที่ในการควบคุมการปลดปล่อยโกรดแฟกเตอร์ในระยะเวลาที่ยาวนาน ช่วยลดอาการแพ้และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย เทคโนโลยีพาซาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกักเก็บสารออกฤทธิ์ที่สำคัญอื่น ๆ เพื่อใช้ในการผลิตทั้งเวชสำอาง และโภชนะเภสัชได้ วิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000